งจากที่พวกเราได้ฟังตัวอย่างของผู้ประกอบการเพื่อสังคมทั้งไทยและต่างประเทศไปแล้ว พวกเราคงจะได้เห็นถึงความตั้งใจอันดี แรงบันดาลใจเปี่ยมล้นของพวกเขาเหล่านี้ที่ต้องการที่จะทำให้สังคมและก็สิ่งแวดล้อมดีขึ้น แล้วพวกเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมกันไหมคะ พวกเราก็เป็นได้ถ้าพวกเราเรียนรู้ถึงผลประกอบการ 3 ด้าน ซึ่งเป็นความยั่งยืน 3 ด้านของการประกอบการเพื่อสังคม ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า triple bottom line เรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม ให้ความสำคัญกับหลักของความยั่งยืน โดยที่หลักของความยั่งยืนพิจารณาความยั่งยืนจากผลตอบแทนจากการประกอบการเพื่อสังคมใน 3 ด้าน ภาษาอังกฤษเรียกว่า triple bottom line ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม environment ความยั่งยืนด้านสังคม social ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ economic และเพื่อให้เกิดการจดจำหลักความยั่งยืน 3 ด้านได้ง่ายขึ้น พวกเราสามารถเรียกหลักความยั่งยืนได้ว่า หลักความยั่งยืน 3P โดยที่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม environment เรียกอีกอย่างว่า planet ความยั่งยืนด้านสังคม social เรียกอีกอย่างว่า people ในขณะที่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ economic เรียกอีกอย่างว่า profit เราจำง่ายๆ หลักความยั่งยืน 3P ก็คือ P planet P people และ P profit ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม environment เรียกอีกอย่างว่า planet ซึ่งก็คือโลกที่เราอาศัยอยู่ ความยั่งยืนด้านสังคม social เรียกอีกอย่างว่า people ก็คือผู้คนในสังคม ในขณะที่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ economic เรียกอีกอย่างว่า profit ก็คือกำไรนั่นเอง เมื่อเอา 3คำ planet people และ profit ซึ่งมีอักษรนำหน้าคือ P เหมือนกัน เราจึงเรียกง่ายๆว่าหลักความยั่งยืน 3P นั่นเอง จากภาพวงกลมที่แสดงให้เห็นถึงหลักการประเมินความยั่งยืนที่พัฒนาโดย University of Michigan วงกลมที่เราเห็นว่าซ้อนกันอยู่นั้น แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์และพึ่งพาซึ่งกันและกัน และความยั่งยืนที่แท้จริง จะเกิดขึ้นในส่วนที่ทับซ้อนกัน หรือพื้นที่แรงเงาของทั้ง 3 ด้าน ซึ่งหมายถึง มีการให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ มีการพัฒนาสังคม และมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้ถ้าเราลองมาพิจารณาโดยละเอียด เราจะเห็นว่าความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ แม่น้ำภูเขา แร่ธาตุสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นานาชนิด อันเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่ควรจะดำรงอยู่ เพื่อให้ระบบนิเวศของโลกไม่ถูกกระทบกระเทือน และรวมถึงการลดมลพิษทางอากาศ น้ำดิน และการลดขยะโลก ส่วนความยั่งยืนด้านสังคมนั้น รวมถึงการพัฒนาหรือเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การให้โอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงและเท่าเทียมแก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกล และความพยายามในการทำให้เกิดการเท่าเทียมกันของคนในสังคม สุดท้าย การประเมินความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ หมายรวมถึงความสามารถในการสร้างกำไรของกิจการหรือธุรกิจ การลดรายจ่ายของภาคธุรกิจ ภาครัฐ สังคม และชุมชน การมีเงินออมที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน ภาวะปลอดหนี้ การมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน ประชาชนในประเทศ และประชาคมโลก รวมถึงการวิจัยพัฒนาที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่มีรากฐานจากการทำเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีต และเรายังมีปัจจัยเกื้อหนุนด้านการเกษตรมากมาย ที่ทำให้เรามีข้อได้เปรียบทางการเกษตร ดังนั้นเราลองมาคิดกันดูว่า หากเราสร้างการประกอบการเพื่อสังคม ในรูปแบบของฟาร์มปลอดสารพิษ ให้เกิดขึ้นในชุมชน ในที่นี้เราจะตั้งชื่อฟาร์มแห่งนี้ว่า ฟาร์มชุมชนสุขภาพดี เพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นต้นแบบของการประกอบการเพื่อสังคมของชุมชน และนำไปสู่การขยายผลในชุมชนอื่น ๆ เราลองมาพิจารณาผลตอบแทนจากฟาร์มแห่งนี้ ตามหลักความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตามที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้ พร้อมหรือยังคะ เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ ณฟาร์มชุมชนสุขภาพดี ที่แห่งนี้ มีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ฟาร์มแห่งนี้ มีการใช้รถแทรกเตอร์พลังงานสะอาด ซึ่งใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เหมือนการใช้เชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ำมันหรือถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่ฟาร์มแห่งนี้ มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพปลอดสารเคมี ที่ได้จากมูลของสัตว์ เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัว ควาย ไก่ หรือหมู ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยรักษานิเวศททางธรรมชาติ และให้ผลผลิตที่เจริญงอกงาม แข็งแรง มีภูมิต้านทานทางธรรมชาติ และมีรสชาติที่ดี ที่ฟาร์มแห่งนี้ มีถังเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง สร้างจากดินซีเมนต์เพื่อกักเก็บน้ำฝน ช่วยลดปัญหาขาดน้ำในหน้าแล้งทำให้สามารถทำเกษตรกรรมได้ตลอดปี ที่ฟาร์มแห่งนี้ มีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟ ไว้ใช้เป็นพลังงานทดแทนการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และการทำเกษตรกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และเครื่องสูบน้ำเพื่อการเกษตร และยังเป็นพลังงานธรรมชาติ ที่หาได้ทุกที่ในประเทศไทย ไม่มีวันหมดสิ้นและไม่มีมลพิษ ที่ฟาร์มแห่งนี้มีพลังงานกลจากกังหันลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น การหมุนกังหันวิทน้ำ การหมุนหมอหินบดเมล็ดพืชให้เป็นแป้ง เป็นพลังงานที่มีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อ เป็นพลังงานที่สะอาด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น ที่ฟาร์มชุมชนสุขภาพดีแห่งนี้ มีความยั่งยืนด้านสังคม ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพดี เกิดจากการไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร สร้างสังคมปลอดเคมี ชุมชนพัฒนาผลิตผลคุณภาพ จากท้องถิ่นออกสู่สังคมในวงกว้าง ชุมชนเกิดความสามัคคี ช่วยกันพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง เกิดการจ้างงานแรงงานท้องถิ่น ลดการย้ายถิ่นฐานแรงงานออกสู่สังคมเมือง และที่ฟาร์มชุมชนสุขภาพดี ที่แห่งนี้ก็สามารถพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ มีการจำหน่ายผลิตผลปลอดสารของฟาร์ม ในรูปแบบค้าปลีกสมัยใหม่ หลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบกัน และมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เน้นการขายสินค้าคุณภาพดี มีความแตกต่าง เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา สร้างกำไรให้ชุมชน ชุมชนรู้จักการออมเงิน และเน้นการบริโภคสินค้าท้องถิ่นที่สดใหม่ ดีต่อสุขภาพ ชุมชนปลอดหนี้ อารมณ์ดีกันทั่วหน้า และแล้วที่ฟาร์มชุมชนสุขภาพดี ก็มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการสร้างบ้านเรือนและสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจำทาง โทรศัพท์ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ชุมชน และที่ฟาร์มชุมชนสุขภาพดีแห่งนี้ ทุกคนในชุมชนยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ชุมชนยังคงเน้นการรักษาพื้นที่สีเขียวในชุมชน และทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อรับประทานในครัวเรือน และแจกจ่ายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน งดใช้สารเคมีในการทำเกษตร เน้นการสนับสนุนสินค้าที่ผลิตขึ้นในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งปลองดองของชุมชน ทุกคนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด ลูกหลานเกษตรกรในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดี ไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างพอเพียงและยั่งยืน